สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับผมนาตปิยมนัทวรวิทรัตนคุณ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานกระดาน Interactive Whiteboard เบื้องต้น ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับเรียกว่ากระดาน Interactive Whiteboard ซึ่งในบางพื้นที่ก็มีการเรียกกันเป็นชื่ออื่นเช่น Smartboard หรือ Active Board นะครับหรือ Active Whiteboard บางครั้งก็เรียกกันว่ากระดานอัจฉริยะ อาจจะเนื่องด้วยบริษัทผู้ผลิตกระดานชนิดนี้นะครับ ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับสำหรับตัวกระดานอินเทอร์แอคทีฟไวบอร์ดนี้นะครับ เป็นฉากสำหรับรับภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แล้วก็มีสายสัญญาณนะครับ เชื่อมต่อกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะส่งสัญญาณกลับไปนะครับว่าเราทำการปฏิสัมพันธ์ กับตัวกระดานณตำแหน่งไหนบ้างนะครับ สำหรับตัวกระดานนะครับ เมื่อติดตั้งครั้งแรกนะครับ หรือว่าเมื่อใช้ไปแล้ว ตำแหน่งที่เราสัมผัสมันไม่ตรงกับที่เราจุดลงไปนะครับ จะต้องมีการตั้งค่าก่อน ซึ่งเราสามารถตั้งค่าโดยใช้คำสั่ง calibrate วิธีการเข้าไปในคำสั่ง calibrate นะครับมีด้วยกัน 2 ทางด้วยกันนะครับ ทางที่1นะครับจากตัวไอคอนที่อยู่ทางด้านล่างขวาของจอนะครับเมื่อติดตั้งตัวโปรแกรมแล้วนะครับ จะมีโปรแกรม มาพร้อมกับเครื่องเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะอยู่ที่บริเวณมุมขวาด้านล่างนะครับ เป็นสัญลักษณ์รูปไวท์บอร์ดนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมานะครับ บรรทัดแรกนะครับ คำสั่งแรกคือคำสั่งคาลิเบตเมื่อคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับตั้งค่าหน้าจอขึ้นมานะครับนี่วิธีที่1นนะครับสำหรับวิธีการเข้าคำสั่งคาลิเบตวิธีที่ 2 นะครับ สามารถเข้าได้โดย ฟังก์ชันลับนะครับทางแถวทางด้านซ้าย หรือแถวทางด้านขวา จะสังเกตว่าทางด้านซ้ายสุดและทางด้านขวาสุดของตัวกระดาน Interactive Whiteboard นะครับ จะมีคำสั่งมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกนะครับ ตัว Calibrate จะอยู่ที่แถวล่างสุดนะครับ เป็นสัญลักษณ์รูปหน้าจอ แล้วก็มีเครื่องหมายบวกที่มุมบนซ้ายขวา แล้วก็ด้านล่างแล้วก็ตรงกลางนะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งก็จะเข้าที่หน้าต่าง Calibrate เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อปรากฏหน้าต่าง ตั้งค่าหน้าจอแล้วนะครับ เราต้องทำการเลือกอะไรบ้างนะครับ สำหรับช่องแรกนะครับ คือการเลือกขนาด เลือกขนาดหน้าจอนะครับ ซึ่งก็เลือกให้ตรงกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่ตั้งค่าไว้นะครับ เช่นตอนนี้คือ1024คูณ768พิกเซลนะครับตรงอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านขวานะครับ ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่ากี่จุดนะครับ ในโปรแกรมนี้นะครับสามารถเลือกได้ 3 ค่าด้วยกันนะครับ คือ4จุด9จุดหรือ21 จุดนะครับ ในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นแบบ 9 จุดก่อนนะครับ จากนั้นเมื่อจะทำการตั้งค่าคาลิเบตนะครับ คลิกที่ปุ่มคาลิเบต1 ครั้ง จะสังเกตว่าหน้าจอนะครับจะมีจุดทั้งหมด 9 จุดนะครับ จากจุดที่ 1 คือจุดตรงกลางนะครับ จะมีเคอร์เซอร์นะครับกะพทิบเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ ให้เราสัมผัสไปณจุดตัดตรงนั้นนะครับ เราจะใช้นิ้วของเรา หรือว่าจะใช้ปากกาที่มาพร้อมกับตัวกระดานก็ได้นะครับทำการจุดลงไปจนครบนะครับ จุดที่ 1 ดค้างไว้จนแถบจนแถบเต็มนะครับ แล้วก็ไปจุดถัดไปครับจุดที่2นะครับจุดที่ 3 จุดที่4นะครับจุดที่5นะครับกดค้างไว้เช่นเดียวกันจนแถบเต็ม จุดให้พอดีกับจุดตัดนะครับ จุดตัดของเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับ จุดที่ 8 จุดที่9 โอเคเมื่อครบ 9 จุดแล้วนะครับ ตัวโปรแกรมจะปรากฏหน้าตาอีกหน้าหนึ่งนะครับ ให้คลิกไปหน้าตำแหน่งตัวฟังก์ชันลัด อันแรกก็คือ มุมบนทางด้านซ้ายนะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งกดแช่ไว้เช่นเดียวกันนะครับจนแถบเต็มถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันอันล่าสุดนะครับทางด้านซ้ายกดแช่ไว้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับแถบมุมบนทางด้านขวานะครับกดแช่ไว้จนเต็มแล้วก็สุดท้ายนะครับ มุม ล่างทางด้านขวานะครับ กดแช่ไว้จนแถบเต็มนะครับ จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตัวโปรแกรมจะทำการเซฟค่าพารามิเตอร์ว่าที่เราจุดไปนั้นนะครับ อยู่ที่ตำแหน่งแกน x แกน y ที่เท่าไหร่นะครับ เมื่อทำการเซฟค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกปุ่มโอเคเพื่อออกมานะครับ ตอนนี้นะครับตัวกระดานอินเทอร์แอคทีฟไ e b o a r ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ สามารถใช้คลิกแทนเมาส์ ไปได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าต้องการจะทำการพิมพ์นะครับ เราก็มีตัว on screen keyboard สามารถพิมพ์บนนี้ได้ด้วยนะครับ นี่คือคำสั่งที่ใช้เรียกตัวโปรแกรม on screen keyboard ขึ้นมานะครับก็จะมีคีย์บอร์ดปรากฏขึ้นมา เราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ เมื่อเราตั้งค่าหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวกระดานก็พร้อมที่จะใช้งานแล้ว เราก็สามารถขีดเขียนอะไรไปบนนี้ได้เลยนะครับ ใช้แทนกระดานเช่น อย่างนี้นะครับเราจะใช้นิ้วสามารถขีดเขียนอะไรลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับตัวกระดานนะครับจะมีปากกามาพร้อมด้วยกันนะครับ ในที่นี้จะมีปากกาอยู่ 3 แท่งนะครับ 3 ด้าน ก็คือเป็นปากกาสีแดง ปากกาสีดำแล้วก็ปากกาสีน้ำเงินนะครับ ถัดมานะครับจะเป็น ที่เป็นยางลบนะครับ แล้วก็แท่งสำหรับชี้นะครับยืดได้หดได้นะครับตัวนี้สำหรับตัวที่พับปากกานะครับ ก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับ คอยจับสัญญาณอยู่ว่า ตอนนี้ปากกามันอยู่ที่ตำแหน่งที่พับของมันหรือเปล่านะครับ เช่น เมื่อผมหยิบปากกาสีแดงขึ้นมานะครับ จากที่พับปากกาตัวเซนเซอร์ก็จะจับได้ว่าผมกำลังหยิบปากกาสีแดงขึ้นมา เมื่อเราขีดเขียนอะไรลงไปในนี้นะครับ ตัวสีของปากกาก็จะเป็นสีแดงนะครับ เมื่อผมเก็บเข้าไปที่เดิมนะครับ แล้วก็หยิบปากกาสีดำขึ้นมานะครับ ตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับสัญญาณได้ว่า ตอนนี้ปากกาสีดำกำลังถูกหยิบขึ้นมา เมื่อเราทำการขีดเขียนอะไรลงไปนะครับ ตัวปากกาตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนตัวสีของปากกาให้เป็นสีดำได้ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับ เช่นเดียวกันนะครับ ปากกาสีน้ำเงิน ก็มีเซ็นเซอร์รับสัญญาณอยู่นะครับ เมื่อหยิบขึ้นมานะครับ ขีดเขียนอะไรลงไป ตัวโปรแกรมก็จะ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้โดยอัตโนมัตินะครับถัดมานะครับ ตัวที่เป็นยางลบนะครับ เช่นเดียวกันเมื่อหยิบขึ้นมานะครับ ตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับสัญญาณได้ว่า ตอนนี้กำลังหยิบยางลบขึ้นมานะครับ แล้วก็สามารถทำการลบได้ ซึ่งในการใช้ฟังก์ชันยางลบนี้นะครับ มีด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันนะครับ แบบที่1นนะครับเรียกว่า Vision Eraser นะครับ คือการ กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการจะลบนะครับ เช่นผมต้องการจะลบสีน้ำเงินมุมมุมทางด้านนี้นะครับ ผมก็ทำการจุดค้างไว้นะครับ แล้วก็ลากแล้วก็ลากอนาบริเวณที่ต้องการจะให้ลบ สิ่งที่อยู่ภายในเส้นปะเนี่ยนะครับ ก็จะถูกลบไปทั้งหมดนะครับ นี่คือวิธีลบแบบที่ 1นนะครับ เรียกว่า r i g i a n eraser นะครับ ถัดมานะครับยังลบแบบที่ 2 นะครับ เรียกว่า pixel eraser นะครับ ลักษณะการลบก็จะเป็นการลบณบริเวณจุดที่ทำการลากผ่านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูดังนี้นะครับ เช่น ทำการลบตรงนี้นะครับ มันจะไม่ได้เป็นพื้นที่แล้วนะครับ มันจะเป็นบริเวณพิกเซลที่ทำการลากผ่านเท่านั้นนะครับ